สดีครับผมสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมนะครับหลังนะฮะจากช่องเชฟโรเลตอัปเดตโปรโมชั่นชาแนลนะฮะทางชาแนลช่องนี้นะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแนะนำแล้วก็รีวิวโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับสำหรับวัยรุ่นที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าจัดให้ผมได้ไหมแบบนี้นะครับ ฟังดีๆนะครับ เดือนนี้ผมจัดให้แล้วนะครับกับโปรโมชั่นฟรีท่อซิ่งฟรีดิฟฟี่นะครับย้ำนะครับฟรีท่อซิ่งกับฟรีดิฟฟี่นะครับนี่ฮะกับรุ่นยอดนิยมเดือนนี้นะครับ จัดให้เลยฮะท่อซิ่งพร้อมดิฟฟี่นะครับแล้วก็ล้อแม็กแต่งซิ่งให้นะครับในรุ่น X ครับ LT นะครับ MY19 และก็ 4 ประตู LT MY19 เหมือนกันนะครับกระบะซิ่ง ตัวเตี้ยนะครับ ทั้งแคปสี่ประตูจัดให้เลยฮะท่อซิ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ดิฟฟี่ให้ด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้ ผมพามาชมแคปก่อนนะครับ ว่าแคป ที่เข้าหลักเกณฑ์ของการได้ท่อซิ่งมีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพามาชมอันนี้คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือรุ่นเน็กแคป LT สีน้ำเงินนะครับคันนี้เดี๋ยวจะส่งมอบลูกค้าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับล้อ ใส่ล้อ 18 แบบนี้ให้ครับล้อ TE นี่ฮะล้อ TE 37 สีน้ำตาลนะครับ แบบนี้นะครับ ลูกค้าสามารถเลือกน็อตสีเลือกอุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับ จะเอาน็อตสีอะไรฝาครอบดุมสีอะไร ลูกค้าจัดได้เลยนะครับ ส่วนโลโก้หน้านะครับ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ ว่าอยากได้สีทองนะครับ หรือว่าอยากได้สีดำแบบนี้ อันนี้คันนี้กำลังจะเปลี่ยนนะครับนี่สีสีดำก็เลือกได้เลยนะครับ อันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขนะครับ แล้วก็ฟิล์มเลือกความเข้มได้นะครับ จะเอาเข้มมาก เข้มน้อย หรือแบบไหน ก็แจ้งมาได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านท้ายโปรโมชั่นฟรีท่อซิ่งนะครับ ก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับ นี่ฮะแผ่นปิดท้ายซิ่ง แล้วก็ค้ำหลบป้ายนะครับ อันนี้มีให้ครบเลยนะครับ โปรโมชั่นของรุ่นแคป นะครับโปรโมชั่นฟรีท่อซิ่งดาวเริ่มต้น 15%นะครับ 15%ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียงแค่ 30,000 บาทนะครับ 30,000 บาทก็ได้ท่อซิ่งได้ดิฟฟี่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวคันต่อไปนะครับ เป็นรุ่น 4 ประตู 4 ประตู LT นะครับ 4 ประตู LT เงื่อนไขที่ได้ท่อซิ่งมีอะไรบ้างนะครับ ก็เหมือนคันสีแดงคันนี้ครับนี่ฮะนี่ ก็คือใส่ล้อ TE 3 7เหมือนกันนะครับล้อก็จะมีล้อ TE 3 7 RPF 1 CE 28แล้วก็ RE 30นะครับที่อยู่ในเงื่อนไขที่ได้ท่อซิ่งนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็จะเหมือนกับของแคปเลยนะฮะนี่ฮะมีฟิล์มอ่ะฟิล์มแบบนี้ก็ก็อยู่ในเงื่อนไขเหมือนกันนะครับเขียวใสเนี่ยฮะแบบนี้นะครับ นี่ก็หล่ออีกแบบสีแดงนะครับ แล้วก็ด้านท้าย ท้ายก็มีแผ่นปิดท้ายซิ่งให้เหมือนเดิมครับ แล้วก็มีค้ำหลบป้ายแล้วก็มีต่อซิ่งท่อซิ่งอยู่ที่ความชอบครับแต่ท่อซิ่งก็คือต้องแลกมาด้วยกับกระบะไลเนอร์นะครับถ้าลูกค้าเอาท่อซิ่งก็คือจะไม่ได้กระบะไลเนอร์แบบนี้แต่ส่วนมากวัยรุ่นเขาไม่สนใจอยู่แล้วกระบะไลเนอร์นะครับก็คือขอให้อะไรก็ได้ที่เป็นซิ่งนะครับ แล้วก็มีดิฟฟี่ให้นะครับดิฟฟี่ก็คือมีให้6 6ตัวนะครับวางด้านหน้านะครับจะแปะที่กระจกหรือว่าแปะที่คอนโซลแจ้งได้เลยนะครับสำหรับรุ่น4ประตูก็ยังมีเบาะหนังให้เหมือนเดิมนะครับ4ประตูดาวเริ่มต้นใช้เงินออรถเพียงแค่ 49,000 บาทนะครับ49,000 บาท ลูกค้าก็จะได้ตามที่ผมอธิบายไปครับได้ท่อซิ่งได้เบาะหนังได้ทุกอย่างครบหมดเลยนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดลูกค้าท่านใดสนใจฝาก พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับ หรือว่าแอดไลน์เข้ามาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลทั้งรุ่น 4 ประตู หรือว่ารุ่นแคปที่ลูกค้าสนใจส่งไปให้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นโปรโมชั่นดีๆสำหรับเดือนนี้ที่อยากนำเสนอที่อยากบอกต่อนะครับว่า ตอนนี้ผมทำให้แล้วนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับท่อซิ่งแล้วก็ดิฟฟี่ด้วยนะครับ โดยใช้เงินดาวเท่าเดิมนะครับเนี่ยฮะลด แต่งจากศูนย์พร้อมส่งมอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งพบผมครั้งแรกนะครับ ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องของ YouTube แล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องทางช anel ของเรานะครับ โอเคครับผมวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ กับการแนะนำโปรโมชั่นตอนนี้ฟรีท่อซิ่งแล้วนะครับ แล้วก็ฟรีฟรีให้ด้วยนะครับ โอเคครับผมวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ